Thank you. สำหรับการแสดงของนาตะมวยไทยนะครับในเริ่มตั้งแต่การเริ่มพิธีทางทางทางธรรมเนียมประเพณีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนนะครับ การแสดงมวยไทยหรือกระบี่กระบองหรือดาบอะไรต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทำแสดงต่อหน้าพระพักนะครับพระมหากษัตริย์นะครับจึงมีการถวายบังคม นะครับซึ่งปัจจุบันก็เราก็ยังยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติเอามาว่าก่อนการแสดงหรือการชกมวยต่างๆนะครับเราก็มีการถวายบังคมนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของนาตะมวยไทยนะครับเราอาจจะมีการประยุกต์ในการปรับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับให้เกิดกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งว่าเราจะใช้ การลูกเล่นนามาเกี่ยวข้องนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราจะต้องอธิบายให้เด็กนะนักเรียนหรือผู้ทำการแสดงเข้าใจว่าที่มาที่ไปในการไหว้ครูนะแล้วก็การถวายบังคมนะครับเราทำเพื่ออะไรต่างๆนะครับนะส่วนที่การจะดัดแปลงยังไงก็ให้อยู่ในทรงนะครับ เช่น สมัยก่อนเราเราถวายบังคมโดยพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหน้า เราก็ถวายบังคมอยู่ด้านหน้าอยู่3ครั้ง นะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีการประยุกต์นะมีซ้ายทีขวาที หรือหน้าทีนี้นะครับแต่ให้เรารู้ว่าเราอธิบายให้เด็กได้ว่านี่มาที่มาที่ไปของการถวายมงคมนะเพื่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมผู้แสดงนะครับได้ลองลำดับพิธีการในการถวายมงคมดูครับ ครับสำหรับการลำดับการแสดงหน้าต่างมวยไทยนะครับหลังจากที่เราถวายบังคมเสร็จนะครับ เราก็อาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นโครงนะครับด้วยโครงสีหน้านะครับเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ทิศนะครับซึ่งในที่นี้เราอาจจะต้องใช้ในรูปแบบที่ ที่นำเสนอในที่นี้นะครับขออนุญาตใช้นำของอรูปแบบของการขึ้นโครงธรรมดานะครับกับการขึ้นโครงของอแบบสอดสร้อยมาลาของทางสมาคม นะครับที่นิยมกันนะครับในส่วนหนึ่งนะครับการขึ้นพรมต่างๆนะครับเป็นการลักษณะของอบ่งบอกของอทีมนะครับเราอาจจะใช้ให้มันแตกต่างกัน เพราะเดิมทีนะครับในการไหว้ครูก็ดีนะครับเมื่อสิทธิ์หรือว่าคู่ต่อสู้เห็นว่าเป็นลักษณะของการไหว้ครูเหมือนกันเนี่ยเราก็จะจินตนาการว่าอาจจะเป็น สิทธิ์ค่ายเดียวกัน หรือสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะครับ ก็จะมีการถามไถ่กันนะครับ ในส่วนของการแสดงนาตามวยไทยนะครับ เราที่นิยมกันแล้วเราพยายามที่จะแบ่งเป็น 2 ฝ่ายนะครับ ฝ่ายหนึ่งอาจจะไหว้ครูอีกสายหนึ่งฝ่ายหนึ่งอาจไหว้อีกสายหนึ่งนะครับ เพื่อให้มันเกิดความสวยงาม หรือแม้กระทั่งว่าฝ่ายหนึ่งนั่งเป็นถาวายบังคมนั่ง หรืออีกฝ่ายนึงอาจจะไปถาวายบังคมยืนนะครับ ในส่วนของลำดับในการที่จะ เข้าพิธีการหรือหลังจากที่ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการไหว้ครูไล่ลำนะครับนั่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับ ในส่วนวันนี้เราจะคุยเรื่องของการไหว้ครู หรือการไหว้พรมสีหน้านะครับ อาจจะเป็น 2 แบบที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับ